จึงรีบนำเสด็จขึ้นไปวิมานของท้าวสกัดเทวราชตามคำเร่งเร้าของเทพบุตรองนั้น วิมานแก้วมณีห้ายอด มาตลีเทพบุตรขับราชรถมุ่งตรงไปยังเทวโลกอย่างรีบเร่ง พระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นวิมานของเทพธิดานามว่า วรุณีมียอดห้ายอด ล้วนทำด้วยแก้วมณี มีขนาดใหญ่ถึงสิบสองยอดประดับตกแต่งอย่างงดงาม มีอุทยานและสระบกรณีน่ารื่นรม มีต้นกัลปะพึกล้อมรอบ พระองค์ทอดพระเนตรเห็นเทพธิดานั่งอยู่ภายในปราศาสตร์แวดล้อมด้วยหมู่เทพอับสรพันนาง เปิดหน้าต่างแก้วมณีมองดูภายนอก จึงตรัสถามมาตลีเทพประบุตรว่า เทพธิดานั้นทำบุญอะไรไว้จึงได้มาเกิดในสวรรค์ เริดเพลินอยู่ในวิมาน มาตลีเทพประบุตร กราบทูลพระราชาว่า เทพธิดาที่พระองค์ทรงหมายถึงนั้นชื่อวรณี เมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์ นางเป็นทาสในเรือนของพามคนหนึ่ง นางรู้ว่า ผู้ที่มาเป็นแขกในเรือนของนาย คือพระภิกษุจึงนิมนต์ให้นั่ง มีความยินดีที่ได้เห็นพระภิกษุนั้น เหมือนมารดาเห็นบุตรผู้จากไปนานได้มีโอกาสกลับบ้าน นางดูแลภิกษุนั้นด้วยความเคารพ บางครั้งได้ถวายสิ่งของของตนแม้เล็กน้อย เป็นผู้สำรวมระวังคอยจัดแจงทาน จึงมาบันเทิงอยู่ในวิมาน คราวนั้นเป็นยุคสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะรามผู้เป็นนายต้องการถวายสลากพัดแด่พระสงฆ์จึงสั่งภรรยาให้ช่วยจัดเตรียมสลากพัดแปดที่ แต่ละที่ให้มีราคาหนึ่งกหาปณะสำหรับภิกษุรูปหนึ่งหนึ่ง แต่ภรรยาตลอดจนบุตรธิดาต่างก็ปฏิเสธไม่ยอมจัดเตรียม รามจึงกล่าวกับสาวใช้ว่าทำได้ไหม นางรับว่าทำได้ แล้วจัดแจงข้าวต้มของขบเคี้ยวและพัตตาหารเป็นต้น ด้วยความเคารพได้ทันเวลาที่พระสงฆ์มาถึง นิมนต์ให้นั่งบนอาสนะที่ปูเตรียมไว้ เอาดอกไม้สดมาประดับตกแต่งไว้หน้าบ้าน สาวใช้นั้นเริดเพลินยินดีตลอดเวลาที่ได้จัด เตรียมของถวาย ดูแลพระสงฆ์ด้วยความเคารพ ได้ถวายอะไรอะไรซึ่งเป็นของของตน ด้วยผลบุญนั้น จึงได้มาเกิดบนสวรรค์ วิมานทองทั้งเจ็ดครั้นกล่าวอย่างนั้นแล้ว มาตลีเทพสารถี ได้ขับรถผ่านไปทางวิมานทองเจ็ด ของเทพบุตรชื่อโสนทินนะพระเจ้าในมิราชทอดพระเนตรเห็นวิมานและสิริสมบัติของโสนทินนะเทพบุตรนั้น จึงกระถามถึงบุญกุศลที่เทพบุตรนั้นได้ทำไว้ มาตลีเทพสารถีกราบทูลว่า เทพบุตรนี้เป็นคฤหบดีชื่อโสนทินนะ บริจาคเงินสร้างวิหารทั้งเจ็ดหลัง ถวายพระภิกษุสงฆ์ได้ปฏิบัติบำรุงพระภิกษุสงฆ์ด้วยความเคารพ ทั้งถวายผ้านุ่ง ผ้าห่มพัตตาหาร เสนาสนะ และเครื่องประทีปรักษาอุโบสถศีลในวันพระสิบสี่ค่ำสิบห้าค่ำ และแปดค่ำสำรวมในศีลตลอดเวลา จึงมาเกิดในสวรรค์บันเทิงอยู่ในวิมาน วิมานแก้วปรึกครั้นกล่าวถึงกุศลของโสนทินเทพบุตรอย่างนี้แล้ว มาตลีเทพบุตรก็ขับรถผ่านไปทางวิมานแก้วปรึกวิมานแก้วปรึกนั้นสูง 25 โยชน์ประกอบด้วยเสาซึ่งทำด้วยแก้วเจ็ดประการ หลายร้อยต้นประดับด้วยยอดหลายร้อยยอดมีกระดิ่งห้อยเป็นแถวรายรอบเสียงดังไพเราะ มีธงสีทองและสีเงินโบกสะบัดปลิวสวัย มีอุทยานและหมู่ไม้ดารดาษด้วยบุพภาชาตินานาชนิด ประกอบด้วยสะบกรณีน่ายินดี มีป่าที่น่ารื่นรม เต็มไปด้วยเทพอปสรผู้ชำนาญในการฟ้อนรำขับร้องและประโคมดนตรี พระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นวิมานแก้วปรึกนั้น มีพระหฤทัยยินดี ปรัสถามถึงบุญกุศลที่เทพอิสรเหล่านั้นทำไว้ว่าวิมานอันเป็นบุญญาณุภาพตกแต่งดีแล้วนี้ ก็เลื่อนไปด้วยหมู่เทพอัิสรผู้ประเสริฐรุ่งเรืองด้วยยอดบริบูรณ์ด้วยข้าวน้ำ งดงามด้วยการฟ้อนรำขับร้อง มีแสงสว่างส่องออกมาจากแก้วผลึก เรารู้สึกปลื้มใจที่ได้มาเห็นเทพอับสรเหล่านี้ได้ทำกุศลอะไรไว้ จึงได้มาเกิดในวิมาน มาตลีเทพบุตรกราบทูลว่า เมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์ เทพอวสรเหล่านี้เป็นผู้มีศีล ชอบให้ทาน มีจิตเลื่อมใส เป็นคนมีสัจจะ ไม่ประมาทในการรักษาอุโบสถเป็นผู้สำรวมระวังและยินดีในการจัดแจงทาง จึงมาบันเทิงอยู่ในวิมานวิมานแก้วต่างๆ จากนั้น มาตลีเทพบุตรขับรถต่อไป แสดงวิมานแก้วมณีต่างๆแด่พระเจ้าเนมิราวิมานแก้วเหล่านั้น ประดิษฐานอยู่ในสถานที่ ราบเรียบเปล่งรัศมีดุดภูเขาแก้วมณี คือก้องบรรลือลั่น ด้วยการฟ้อนรำขับร้องและประโคมดนตรีเคลื่อนไปด้วยเทพบุตรเป็นอันมาก วิมานแก้วประหลึกนั้น ประดับด้วยยอดมิตรใช่น้อย วิมานบางแห่ง ประดับด้วยแก้วไพูทูลบางแห่งประดับด้วยทอง มีวนอุทยานปกคลุม ไปด้วยบุพาชาตินานาพันธ์แวดล้อมไปด้วยแม่น้ำใสสะอาดเชื่อยแจ้วไปด้วยฝูงวิหกส่งเสียงร้อง มีหมู่เทพอับสรแวดล้อม เป็นสถานที่อยู่ของเทพบุตรผู้มีบุญองค์หนึ่ง พระเจ้าเนมิราช ทอดพระเนตรเห็นเช่นนั้น จึงตรัสถามถึงกุศลกรรมของเทพบุตรเหล่านั้น มาตลีเทพสารถีกราบทูลว่า เมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์ เทพบุตรเหล่านี้เป็นผู้มีศีล ได้ก่อสร้างอารามบ่อน้ำสระน้ำ และสะพาน ได้ปฏิบัติพระอรหันต์ผู้เยือกเย็นด้วยความเคารพ ได้ถวายจีวร บิณฑบาตยารักษาโรคและเสนาสนะ แด่ท่านผู้ซื่อตรง ด้วยใจเลื่อมใส ได้รักษาอุโบสถศีลในวันพระสิบสี่ค่ำสิบห้าค่ำและแปดค่ำเป็นผู้สำรวมในศีลตลอดเวลา ยินดีในการให้ทาน จึงมาเกิดในสวรรค์บันเทิงอยู่ในวิมาน